เรื่องน้องร้องจะไม่ยากนา tá? แช่วงต่อไปนี้นะครับก็เป็นหลาย ๆ รูปแบบด้วยกันนะฮะหลายรูปแบบเอาบางทีจะขอนะครับจังหวะไม้ย่องนะครับลืมเจ้าอตรเจ้างเองได้ไหมเออไปที่ไหนที่ไหนไม่เคยมีใครขอไม้ย่องเลยทางานนี้ขอไม้ย่องลูกหน้าแตกแน่หรือไม้ไม่ย่องเ๋ย่ผมย่องเลยแต่ดูนักดนตรีเถิดหน้าอ้อนอ่อน นมา tập thì mà d งเต t ê ตุ้ง lên t ตุ้ง n tôi lên tôi l ê ่ m นน h đ น n ะจ h อยนะไม่ไหวนะไม่ไหวนะนะครับเพราะว่ามันนานมันจะมีทักทีเราก็ไปกันไหนใหม่ท่านลุงน้ำพงสามชาติเซนเปอร์อะไรกนิดนะครับแล้ก็ขอบคุณนะครับเอ้ามาเปิดหัวม้วนกันเลยทุกท่านครับไปครับคุณสอนไปฮะยังไงยังไปนู่นไปไปไปสุพรรณไปสุพรรณเมซิ่งสุพรรณแล้วครับเมซิ่งสุพรรณครับเราเรียนเชิญด้านละาขึ้นด้านบนได้เลยแล้วกันนะครับผม चलो बाहर से ट्रक आवरण कर रहा Hey. Thank you. Stop Thank you. hạt ra với đàn hát của nhà rể anh đúng tiếng vai chắc chắn